ยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพ่อไป ด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมศรัทธา มือจับปากกาสมุดทุกหน้าภาคเพียรสร้างสรรค์ could be Jesus.